สวัสดีค่ะ ดิฉันทัจิราจตุรงศรีพัฒอัศวินออนไลน์ แห่งสมาคมอีตาสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว จากการที่ดิฉันได้มีโอกาสเรียนเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจออนไลน์ทำให้เห็นโอกาสกับธุรกิจออนไลน์นี้อย่างมาก และทางสมาคมได้จัดหลักสูตรขายของออนไลน์ 24 ชั่วโมงสำหรับท่านที่สนใจ ท่านสามารถได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของช่องทางการขายของออนไลน์ พร้อมให้คุณสมัครใช้งานจริง เรียนรู้ค้นหาสินค้าที่มีความต้องการสูง ท่านจะได้ขายของแบบไม่ต้องลงทุนก็ขายได้ การนำเข้าสินค้า มาขายแบบหนึ่งชิ้น ขายได้ทั้งปี การขายของแบบชิวๆเที่ยวไปขายไปกำไรงาม เทคนิคการตั้งราคาสินค้าให้ขายได้ การส่งสินค้าส่งอย่างไรให้ง่าย เรียนรู้ได้ แม้ไม่เคยรู้เรื่องของออนไลน์มาก่อน แล้วท่านจะได้รู้ว่าการขายของออนไลน์ อะไรก็ขายได้ กับหลักสูตร ขายของออนไลน์ 24 ชั่วโมงของสมาคมอีต้าค่ะ สนใจติดต่อ 0936151694